ลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน เสวนาพิเศษในงาน NASDAQ Investors Day 2017 ในแต่ละปีผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่มีความพร้อมนำไปใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์มีเป็นจำนวนมากช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับธุรกิจ ซึ่งเวทีเสวนาในงาน NASDAQ Investors Day 2017 เป็นอีกเวทีหนึ่งในการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากเลยนะครับ NASDAQ Investors Day 2017 เป็นกิจกรรมประจำปีของสวทช ซึ่งอยู่ภายใต้งาน Thailand Tech Show นำเสนอผลงานวิจัยและเทคโนโลยีของ สวทช และพันธมิตรที่ได้รับการคัดเลือกแล้วว่ามีศักยภาพในการลงทุนผลิตเป็นสินค้าหรือบริการ เพื่อให้กลุ่มนักลงทุนเป้าหมายได้มีโอกาสเข้าถึง หรือเลือกลงทุนในผลงานวิจัยและเทคโนโลยีดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีการเสวนาพิเศษภายในงานหลากหลายหัวข้อน่าสนใจเช่นศึกเทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ Power Up Business with STI ธุร กิจเทคโนโลยีทำแล้วดีมีรัฐหนุน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมฟังการเสวนาได้ในวันที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์203 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา www.nasda.or.th/thailandtechshow ร่วมสร้างสรรค์เพื่อคนไทย โดย สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000